Thank you. บทบาทดนตรีนาฏศิลป์ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก ด้านร่างกาย กิจกรรมนาฏศิลป์จะช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นการเต้นรำ การทำท่ารำประกอบบทเพลง เด็กต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กันต้องเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนทั้งลำตัว ดังนั้นกิจกรรมนาฏศิลป์จึงสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กได้เป็นอย่างดี 欢迎光临，新年你好。